วันนี้ที่นาลันทา ในบริเวณหมู่บ้านนาลันทคาม อันเป็นที่อยู่อาศัย ของอุปติสมานพบุตรชายของนางสาวรีพามณี กับโกริตมานพบุตรชายของนางโมคลีนั้น บัดนี้เหลือเป็นเพียงหมู่บ้านชื่อสารีจักในเขตจังหวัดนาลันทารัฐพิหาร อยู่ใกล้กับบรณสถานนาลันทาเก่า อันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เคยรุ่งเรืองมาแล้วในอดีต ความหมายของนาลันทาที่แท้แปลว่าอะไร ไม่มีใครอาจรับรองได้ สุดแต่จะสรรหา เรื่องที่เหมาะที่ควร มาเป็นเครื่องอ้าง เครื่องปรุงให้ดูดีขึ้น หรือให้สอดคล้องกับสาระเช่น ตามตำนานฝ่ายจีนจดไว้จากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่าในอดีตการ พระโพธิสัตว์อุบัติเป็นกษัตริย์ของเมืองอยู่ณที่นี้ ทรงบำเพ็ญบารมีด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนยากคนจนทำบุญให้ทานเป็นนิด จนไม่มีใครได้ยินพระองค์ตรัสว่านักอลังทธามิ ความว่า ฉันจะไม่ให้เลยสักคำเดียว ใครมาถึงเมืองนี้ไม่เคยกลับไปมือเปล่า ออกปากขอสิ่งใด ไม่เคยได้รับการปฏิเสธ เสียงที่เป็นมงคลประจำเมืองนี้ มีแต่คำว่า เราจะให้เราจะให้คำว่า เราจะไม่ให้วงเล็บนาลัมทา ไม่มีเมืองนาลันทา จึงเป็นเมืองของคนผู้ชื่นใจกับการให้ทานนั่นเอง ความหมายอีกฝ่ายหนึ่ง ดูเหมือนว่าจะเห็นง่ายขึ้น คือ นาลันทามาจากนาลัน แปลว่า ดอกบัว ทา แปลว่าให้ สองคำรวมกันแปลว่า ผู้ให้ดอกบัว มีเนื้อเรื่องจาก ตำนานรองรับว่า เมืองนาลันทานี้ มีดอกบัวมาก ยามเช้า ดอกบัวย่อมบาน ได้ด้วยแสงอาทิตย์ ชาวพื้นเมืองเชื่อกันว่า ดอกบัวเป็นที่เทพบัลลังก์สถิตแห่งหนึ่งของพระสุริยเทพ และมีผู้นับถือ นาคหรืองูวิเศษ เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า นาลันทาเรียกตามสถานที่เป็นที่ของพระยานาค ผู้มีฤทธิ์อาศัยอยู่ในสระบัวโบราณ ในเมืองนาลันทานี่เอง ในครั้งพุทธกาล นารันธามหาวิหารแห่งนี้เป็นสวนมะม่วงของทุตสปาวาริกะเศรษฐี ได้อุทิศถวายแก่พระพุทธเจ้าขณะเดียวกัน ในยุคหลังที่กษัตริย์อินเดียราชวงศ์คุปตะทรงเข้ารับอุปถัมภ์ทำให้เมืองนารันทา พัฒนาขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นหน้าเป็นตา ในหมู่นักศึกษา แม้แต่มหาวีระศาสดาแห่งศาสนาเชน หรือชินะผู้เชื่อมั่นในการเปลือย กาย ก็มาเผยแผ่คำสอนที่นี่ด้วยเหมือนกัน ระหว่างศาสนาเชนกับพุทธนั้น มีหลักคำสอนที่คล้ายคลึงกันมากคือ การปฏิเสธพระเจ้าด้วยกันทั้งคู่ แต่ศาสดามหาวีระเน้นการไม่เบียดเบียน การสันโดษจึงเปลือยกายไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด สาวกของพระพุทธเจ้าเคยปุจฉาธรรมกันหลายครั้ง ปรากฏว่า ปัญหาที่สาวกของศาสดามหาวีระยกมาถาม พระพุทธเจ้าทรงตอบได้หมด แต่คำถามที่สิทธิสาวกของพระพุทธเจ้าถามกลับไป พระมหาวีระอึกอักตอบไม่เต็มเสียง มีอาการเหงื่อแตกพรัก สาวกของพระมหาวีระจึงละทิ้งแนวทางเดิม หันมานับถือพระพุทธศาสนากันจำนวนมาก ขณะที่ สิบพระตถาคตยังมั่นคงในศรัทธาอยู่เช่นเดิม การศึกษาในนาลันทา นาลันทาเป็นสังขาราม สถานศึกษาในทางพระพุทธศาสนาพระนท่านเยาวรานเนรูเขียนไว้ในกมเซตออ f World History ว่าสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในอินเดีย ยุคนั้นมีสี่เมืองคือ ตักกศิลามัทุรา อุเชนี และนาลันทา แต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับออกสู่สายตาของต่างประเทศ ก็คือมหาวิทยาลัยนาลันทานี่เอง ในยุคนั้นมีนักศึกษาประมาณ10,000คน มีครู รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประมาณ1,000คน มีการสอนวิชาทุกอย่างที่อินเดียมีอยู่ในสมัยนั้น สอนทั้งพุทธพราหมณ์ สอนทั้งหินยานมหายาน สอนทั้งประเวทมีภาควิชา อยู่ห้าแขนงให้เลือกเรียนคือ พุทธปรัชญา วรรณคดี ตรรกวิทยา แพทยศาสตร์ และคำพีพราม แต่มีวิชาหลักบังคับให้เรียนคือ พระไตรปิฎก สมัยนั้น ว่ากันว่าการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเข้มงวด คืออาจารย์คนหนึ่ง สอนลูกศิษย์ พียง4คน ใช้เวลาสอนตั้งแต่เช้าจนตะวันตกดิน เปิดโอกาสให้มีการปุดฉาวิสัชนากันได้อย่างเต็มที่ ใครสงสัยอะไร ก็ซักฟอกกันได้อย่างถี่ถ้วน ให้รู้แจ่มแจ้งในทุกแขนงวิชา นาลันทาจึงเป็นแดนแห่งเสรีภาพ ในความเชื่อความคิดแก่นักศึกษา อย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้ วิทยาการทั้งหลาย จึงจเจริญรุ่งเรืองตามลำดับมหาวิทยาลัยเหล่านี้ นอกจากได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐ และราชแล้ว ยังประกอบการเกษตรกรรมในที่ดิน ซึ่งมีผู้ยกให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย เจ้าหน้าที่การเกษตรของมหาวิทยาลัย เรียกว่า อารามิกะ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรุงแต่งอาหารการจัดการหน้าที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็นฝ่าย สถานที่เรียกว่าวิหารบาล ซึ่งทำหน้าที่ผู้รักษาประตู และจัดการทั้งปวง คณะบดีของนาลันทา เรียกว่าวิหารสวามี ทำหน้าที่อำนวยการทั่วไป มีทั้งการสอนการฝึกอาชีพ เช่น จัดให้ภิกษุไปคุมการก่อสร้าง หรือ ไปซ่อมแซมสถานที่ทำให้เกิดความชำนิชำนาญ ในศิลปะหัตถกรรม วิศวกรรม เรื่องไหนใครเก่งก็เป็นครูสอนคนต่อไป มหาวิทยาลัย พยายามสอน ให้ภิกษุสอนให้ช่วยตนเองให้มาก เช่น ทอสบงเอง ให้ปั่นได้ เย็บปะชุน ด้วยตนเองทั้งสิ้นที่แห่งนี้ จึงไม่เป็นเพียงมหาวิทยาลัยทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยทางศิลปกรรมด้วย